ก็ดูดิ เนี่ยวายมาขนาดเนี้ยเอาละผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เกมพูดจิ๋วในค่าย PG นะฮะเกมนี้ไม่ได้เล่นนานมากนะเพื่อนๆ วันนี้ผมก็งบมา 300 บาททวนด้วยกันนะครับวันนี้งบหลักร้อยเท่านั้นนะผม ก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะเพื่อนๆด้วยการกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะฮะ มาครับมาเปิดหัวโอ้โหลายโคตรสวยเท่วันนี้เปิดหัวด้วยเบทห้านะทุกคน มาดูกันพูดจิ๋วเป็นเกมที่หลายหลายคนบอกว่าเป็นเกมที่เข้าฟรีเกมยากที่สุดในค่ายนี้เลยก็ว่าได้นะ ตั้งแต่เล่นมานะครับแทบไม่เคยเข้าเลยดีกว่าฟรีเกมนะครับนานๆทีจะมาเล่นเบ็ด เยอะยิ่งไม่เข้าอ่ะเพื่อนๆ วันนี้เลยมาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับ โอ้โหไหลดีจัดกำไรแล้วนะเพื่อนๆกำไรแล้ว100กว่าบาทแล้วนะครับ ไหลโคตรดี อย่างนี้ไม่ต้องเข้าหรอกฟรีเกม ขอไหลๆนะฮะ พอแล้ว โอ้ยเค่รางวัลเมกะแตกแล้วนะครับ193บาท ขออัปเบตเลยนะครับ กระโดดไปเบ็ด10เลยนะท่านผู้ชม เบ็ด10นะฮะ ไม่ต้องตายแล้วนะไม่ต้องเล่นเบ็ดโคเบ็ดเจ็ดเบ็ดแปดไม่ต้องเล่นเทคนิคตายเบ็ดนะเล่นตามใจฉันแล้วนะครับโอ้โหไหลดีจัดวันนี้นะครับไหลอีกครับผมเยแค่สเก็ตเตอร์สามตัวด้วยนะเพื่อนๆสเก็ตเตอร์สามตัวนะฮะโอ้โหยังได้ลุ้นต่อครับ อย่าบอกนะ อย่าบอกนะเอาไม้เหล็กแถวหนึ่งมาก่อนก็ได้โอ้โหเข้าฟรีเกมสเก็ตเตอร์ห้าตัวเย็ดแค่ สี่ตัวเขาไม่ให้นะครับ ให้ห้าตัวสิบเจ็ดหมุนนะเพื่อนๆเกมที่เข้าฟรีเกมยากที่สุดในค่าย PG นะครับ วันนี้เราได้เข้าฟรีเกมกับมาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆเออ มาดูกันครับ มาลุ้นกันครับ เราแม่งเข้าเบ็ดสิบด้วยดิเบ็ดห้ายังไหลเมื่อเมื่อกี้เบ็ดห้ายังไหลนอกโคตรดีอะแล้วข้างในเบ็ดสิบถ้าแม่งไม่ไหลนะมึง ดูเรื่องก็ไม่มีอะไรอะ่ะ ก็ทำไม่ไหลก็คือไม่ไหลนะครับ มาคูณสี่แล้วครับแรงเงียบเงียบยังไงไม่รู้นะ เงียบเงียบยังไงไม่รู้นะวายมียังทำอะไรไม่ได้นะเพื่อนๆเออเพื่อนๆถ้า ใครอยากให้ผมเล่นเกมไหนนะครับ แนะนำได้นะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับ เดี๋ยวเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะครับ ขอทุนได้ด้วยนะ แต่อย่าขอมากเกินไปนะเพื่อนๆเอาแบบพอประมาณนะครับ กิบกิบพอนะไม่ต้องขอเยอะแยะนะครับ หลักร้อยหลักพัน ประมาณนี้พอนะ หลักหมื่นเติมไม่ไหวนะครับ เติมไม่ไหวนะฮะไหลต่อไปครับสวยงามครับ เยียดเคมี Y A มาแถว 3 A เยียดเคสวยงามโอ้โหหนึ่งพันแปดบาท เจอชุดนี้ครับไอแผงใหญ่ไฟกับฮิปครับซุปเปอร์เมกะไปดีเออหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับเหลือหกหมุนนะเพื่อนๆโอ้โหข้างในก็แตกดีข้างนอกก็แตกดี พูดจิ๋ว ไม่ได้เล่นมานานมากนะครับวันนี้กลับมาเจอกับมัน เหมือนแม่งจ่ายรางวัลปลอบใจที่หายไปอ่ะ แบบ รางวัลแห่งการกลับมานะฮะเออพูดไม่ถูกแล้วนะเฮ้ยแถวแรกไม่นะ ไม่ได้นะเย็ดโคกอีกสองที่สุดท้ายครับ เรียบร้อยนะฮะ นี้งบเรานะครับสามร้อยครับ ไต่ขึ้นมาพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทแล้วนะ ขอกระโดดเบ็ดกระโดดเบ็ดเลยนะครับ ไม่ใช่กระโดดกระโดดกระโดด กระโดดเบ็ดนะครับ เออ ลิ้นพันว่ะเพื่อนเยสเคข้างนอกก็ไหลดีจัดนะครับ เป็นหกสิบนะโอ้โหถังไปถังเบียร์ไป เยสเคขอได้ด้วยไหลต่อเนื่องครับโอ้โห ไหลโคตรดี เป็นไงอะไหลดีจัดสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วครับทุกคนสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วครับ เพื่อนๆอ้าวไม่เข้าเฉย แต่ได้ลุ้นต่อครับโอ้มันแต่โคตรสะใจวันนี้นะครับ สะใจสัสสัเออใครอยากตามมาที่เดียวกับผมนะครับโพสปักหมุดเท่านั้นนะ อยากเล่นเกมเดียวกับผม อยากได้โปรลับนะครับ โพสปักหมุดเท่านั้นนะ ถ้าหาแอดมินรับโปรลับเลยทันทีนะครับ โอ้โหแม่เหล็กดูดิแม่งเรียงโคตรสวยอะแถวสองแถวสามแถวสี่มาแล้วค่ะแถวหนึ่งมาสักทีเถอะแม่แม่เหล็กก็สเก็ตเตอร์โอ้โหเย็ดแค่เย็ดแค่ห้าพันสี่อุ้ยอุ้ยเข้าฟรีเกมไหม แม่งไม่ให้ฟรีเกมครับ แต่ให้แม่เหล็กโอ้โหสวยจัด 6,167 บาทนะครับ สุดจัดประหลาดบอกเพื่อนนเรื่องว่ะ เอาเรื่องสัตว์นะ วันนี้นะครับ ไม่ได้เล่นแบบเทอร์โบนะทุกคนปลดเทอร์โบออกนะครับ ตอนหลังๆ นะ ขอร้องแบบธรรมดาบ้าง โอ้โห สุดท้ายแม่งมาโคตรดีจัดดูดีครับ ก็ดูดิ เนี่ย วายมาขนาดเนี้ยก็ดูดีครับ เย็ดแค่ร้อยห้าพันสามห้าสิบห้าโอ้โหทุนสามร้อยนะเพื่อนๆ วันนี้หมื่นสามแล้วอะหมื่นสามพันแล้วอะเพื่อนเอาไงดีอะเอาไงดีอะ เอาเป็นว่านะครับพอนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับงบ 300 บวกมา 12,000 กว่าบาทนะครับโคตรเยอะเลยนะวันนี้สูงสุดในประวัติการเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ไปย้อนดูกันได้นะเกมอื่นก็ดูได้นะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะเพื่อนๆส่วนใครอยากตามมานะครับใครอยากได้โปรลับไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับทักหาแอดมิน รับโปรรับเลยทันทีนะฮะสำหรับวันนี้นะครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับ กับเกมพูดจิ๋วค่าย PG นะฮะ